ล็อกวายมา อืมเถ่าไกล มาอีกสักหนึ่งครั้งของมิโตโต้เนี่ยเรียบร้อยครับผมดอกนี้ ผมว่าหนักๆ โบบะซัมบาลาฮะซัมบาลาฮี เรียบร้อยมาอีกหนึ่งดอก เป็นหมื่นหมื่นแตกแล้วหมื่นแตกหมื่นแตกครับผมรางวัลก็โตชัยโยโหฮิวท่านผชมฮะ มาดิครับผมขอดูให้มันอิ่มอกอิ่มใจเลยเท่าไหร่นะเก้าพันกว่าแน่เลย เงินรางวัลซูเปอร์เมกามาแล้วจ้ะโอ้ยท่านผู้ชมฮะ มานะท่านผู้ชม อืม เอาจะพูดอะไรนี่ลืมซะแล้ว ลืมอีกแล้วโอ้โหนี่เริ่มแก่แล้วท่านผู้ชม โอเคครับผมนะเอากราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะยินดีต้อนรับก็ช่องเฮียต้นสเตตฟัดด้วยในช่อง YouTube นะชื่อว่าเฮียต้นชาแนลช่องนี้แหละนะครับผมท่านผู้ชมก็ก่อน ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่กดสับตะไคร้ด้วยนะแฟนคลับหลายท่านนะครับผมเพราะว่าผมบอกตรงว่าในช่องทาง YouTube ก็เป็นอีกหนึ่ง ช่องทางรายได้นะที่ผมทำรายได้จากทางช่อง YouTube เนาะเหมือนยูทูบเบอร์หลายๆท่านนั่นแหละบอกเลย นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนช่วยมากดสับตะไคร้กดติดตามเนี่ยนะ หรือว่ามาดูคลิปเนี่ย ผมก็จะนะไม่ได้ไรายได้ส่วนตรงนี้ ต้องขอบพระคุณมากๆ ที่นะ ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นขอบพระคุณจากใจจริงๆครับกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนะเพื่อนๆทางด้านสปปลาวว่ายังไงช่วงนี้เป็นจังได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะ ยังบวกดีกันอยู่ไหมนะครับ ผม บวกดีกันอยู่หรือบอนะ หลายๆ เกมที่เพื่อนๆแนะนำเข้ามาก็นะมีทั้งแบบว่าเกลือก็มี ผมพูดตรงนะ เกลือก็มีไม่บวกก็มีแล้วก็บวกแบบแตกอลังก่ออลังการเนี่ยมีอยู่แล้วนะ เพราะว่าเพื่อนรู้ว่าผมนี่เล่นเบ็ดหนักอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทุนหมื่นเนี่ย นะครับคือเล่นเบ็ดหนึ่งร้อยอ่ะทุนหมื่นก็คือความอลังการมันเกิดขึ้นแน่นอนถ้ามันแตกรางวัลนนะท่านผู้ชมฮะนะครับเพราะว่าตัวรางวัลเองมันก็จะคูณกับเขาเรียกอะไรคูณกับจำนวนเบ็ดของเราในแต่ละไม้อยู่แล้ว นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเบ็ดน้อยเนี่ยมันจะไม่แตกรางวัลใหญ่นะมีเหมือนกันนะฮะนานๆทีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทำไมเกมสล็อตอ่ะพูดถึงเกมสล็อตนิดนึงนะทำไมเกมสล็อตถึงได้รับความนิยมนะเพราะว่าอย่างนี้แหละท่านผู้ชมฮะก็คือเราเล่นน้อยๆโอกาสแตกเยอะมันมีฮะนะก็ไปลุ้นเอาแล้วกันตาถ้าเกิดว่ามันตกช่วงที่ตัเกียมมันแจกอะ่ะมันแตกแน่นอนนะอลังการนะบางทีเบ็ดห้าบาทได้แตกสามพันสี่พันอย่างเงี้ย ไม่ได้เวอร์นะท่านผู้ชมมีมาแล้วนะท่านผู้ชม นะ มีบ่อยด้วย นะเพื่อนๆ ในกลุ่มเอามาขิงกันโอ้ในกลุ่มแอปแบนนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มแอปแบนด้วยนะจ๊ะอ่ะพูดซะเยอะแล้วนะท่านผู้ชมขอปรับไปที่เบนหกสิบนะเดี๋ยวล้างหน้ากระดานไปสักห้าหมุนแล้วกันท่านผู้ชม นะครับ ในกลุ่มแอปแบนนะเพื่อนๆที่ขอเกมไหนมาได้ขอมานะครับ ผมจัดให้นะ แล้วก็พูดถึงเรื่องโคนรลับอัปเดตเอ็กนะ ผมจะใบให้นิดนึงว่าโค้ดลับจะเริ่มจากนาทีที่2ครึ่งเป็นต้นไปอ่ะเอาง่ายซะสองนาที30วิเป็นต้นไปก็ลองไปไล่ดูนะครับผมท่านผู้ชม อืมเปิดนี้ดีฮะสวยฮะคอมโบนี้สวยฮะพันกว่าพันสามนะพันสามร้อยห้าสิบจ้ะนะเบ็ดหกสิบมันต้องแตกขนาดนี้แหละนะท่านผู้ชมถามว่าเบ็ดหกสิบเยอะไหมเยอะนะ เพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านก็เล่นเบ็ดบาทสองบาท 3บาท5บาทอะไรประมาณนี้สิบยี่สิบประมาณนี้ด้วยซ้ำนะครับ แต่เฮียต้นเนี่ยชอบความอลังการนะบอกเลยนะส่วนถามว่าที่เอามาเล่นเนี่ย คือส่วนไหน คือส่วนกำไรที่เฮียต้นทำมาได้นะก็คือบริหารจัดการเอาท่านผู้ชมไป พูดเยอะแล้วไม่มีใครอยากฟังเราบอกเลยเฮียต้นเล่นสักทีสปรินสักทีใครจะไปอยากฟังเฮียมาพามอะไรเนี่ยบอกก่อน เออขอประทานอภัยด้วยฮะบางทีเนี่ยชอบพูดนะชอบพูดกับเพื่อนๆนี่แหละนะ อ่านคอมเมนต์ไปพูดไปฮะนะถึงหมื่นนี่ผมจัดแน่นอนท่านผู้ชม ถึงหมื่นผมขึ้นเบ็ดร้อยแน่นอน นะ หรือผมซื้อฟิสปิน ดูไหมซื้อฟีเจอร์ซื้อฟิสปิน เนี่ยแถวสามมาสวย นะ ล็อกสามครั้งด้วยมาสองไม่มีต่อหมดบุญว่าแล้วไงพันสองฮะท่านผู้ชม นิ่มๆถ้าแตกแบบนี้เรื่อยๆก็ดีนะ ไม่ต้องเข้าฟิสปินก็ได้แต่เข้าฟิสปินเนี่ยไม่เกลือนะท่านผู้ชมเข้าฟิสปินมาสี่ห้ารอบนี่ไม่เกลือเลยเราบอกตรงๆฮะไวโคสเตอร์เนี่ย จากที่เป็นเกมที่แบบแตกยากแล้วโอ้มารอบเนี่ยนะสามสี่วันมานี้ผมบอกเลยนะวายโคสเตอร์แจกดีจังเลยอะ่ะพันสองมาเพิ่มอีกดิพันสี่ เอาเรื่องเพิ่งเตกหนึ่งพันห้าร้อยสามหกเอาผมซื้อฟิสปินเลยดีกว่าท่านชมนะขอยาตกดนะ เร็วๆอะ่ะหยุดก่อน ซื้อสี่พันห้าเหรอ โอ้โห เยอะอยู่นะ เอ้ย ผมก็ทำกำไรมา ท่าไหร่เนี่ย เกือบเกือบสี่พันแล้วนะ มาอ่ะลองดูเสียเสียหายนิดนึงแหละถ้าเสียอ่ะไปฮะเดี๋ยวลองซื้อฟิสปินฮะโอ้ได้ลุ้นแค่สี่ตัวเท่านั้นแหละท่านผู้ชมเรียบร้อยสิบหมุนฮะสิบฟรีฮะมา ลองดูฮะซื้อไปสี่พันห้านะ จะได้ผลตอบแทนมาเท่าไหร่เราไม่รู้แหละดูก่อนนะล็อกวายมา อืมเท่าไกลมาอีกสักหนึ่งครั้งของมิโตวตอเนี่ยเรียบร้อยครับผมดอกนี้ ผมว่าหนักๆโบบะซัมบาราฮะซัมบาราฮีเรียบร้อยมาอีกหนึ่งดอกเป็นหมื่นหมื่นแตกครับหมื่นแตกหมื่นแตกครับผมรางวัลก็โตชัยโยโหฮิวท่ต้องชมฮะมาดิครับผมขอดูให้มันอิ่มอกอิ่มใจเลยอะไรนะเก้าพันกว่าเนี่ยเลยเงินรางวัลซูเปอร์เมกามาแล้วจ้ะ นะแล้วแต่ อารมณ์นะ บางทีเฮียกดนะ บางทีแบบก็ชอบ ดูเหมือนกันมันสะใจนะท่านผู้ชมไปฮะวายโคสเตอร์เขาบอกสิสักทีหนึ่งวายโคสเตอร์โอ้หมื่นหมื่นครับผมหมื่นผมนึกว่าจะเก้าพันกว่า นะ มันมีหกพันกว่ากับสี่สี่พันใช่ไหมหมื่นสี่ร้อยฮะล็อกมาอีกหนึ่งดอกสิบมาโบมาอีกที่แปดพันเอาเรื่องกับมึงเตะโอ้โหท่านผู้ชมฮะซื้อไปสิบหน้ามาเตะหมื่นเก้าแล้วนะตอนนี้อ่ะ ตีกลมๆเลยกำไรตอนนี้คือหมื่นห้าเนี่ยนอๆเลยเนี่ยตอนนี้โอ้ซื้อแล้วเอาเรื่องเหมือนกันนะซื้อพีเจปีนี้ปรับปรับเบรดไปที่เบ็นหกสิบนะแล้วผมก็ซื้อนะสี่พันห้านะ ขออนุญาตกดฮะไปรวดเร็วเลยปะโอ้โหเป็นเรื่องนะหมดอย่างเล็ก โอ้ยเหลืออีกสี่หมุนชิวๆ ไปเลยท่านผู้ชมฮะให้เห็นนะให้เห็นนะหนักๆ นะมา แล้วสองหมุนสุดท้าย อืม มา แก้วน้ำมา สิบมาได้เอาเรื่อง โอ้หมุนสุดท้าย เกลือมาเยือนแน่นอนเรียบร้อยฮะ ไม่ตั้งจากที่คาดเลยจะแจกแค่นี้จริงๆด้วย โอ้โหท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบถามว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มท่านผู้ชม โอ้โหกำไรตอนนี้ก็น่อนๆแล้วแหละนะตีกลมๆนะประมาณหมื่นเก้านะ โดยประมาณนะหมื่นเก้าหมื่นเก้าฮะนะ ซื้อฟรีไปรอบเนี้ย คุ้มเลยทีเดียวอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะผมขอกดอีกสักไม้ได้ไหม อีกสักสองไม้ได้ไหมอืมเบ็ดร้อยนะ ไม่แตกก็หยุดฮะ พอใจด้เท่านี้ เออมา อืมมาอีกห้าร้อยเจ็ดสิบมาคุ้มๆนะ เบ็ดร้อยนะ สุดท้ายแตกก็ดียังไม่แตกไม่เป็นไร เออ เอาพอแล้วท่านผู้ชมฮะกำไรประมาณสองหมื่นนะผมตีกลมๆให้อ่ะกำไรประมาณสองหมื่น นะครับผมนะโอเครอบนี้เดี๋ยวผมขอถอนออก 20,000 แล้วก็เหลือติวิชีไว้ 6,000 เหมือนเดิมท่านผู้ชมมาสังเกตนะผมจะทำแบบนี้ตลอด ผมจะเล่นแบบนี้ตลอดนะ เน้นความปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์สต้องมาก่อนท่านผู้ชมฮะ บางทีเราเห็นแค่เครดิตเห็นแค่ตัวเลขเหมือนมันไม่เยอะนะแต่ถ้าถอนออกมานี่เป็นเรื่องนะท่านผู้ชมฮะ ไม่น้อยนะท่านผู้ชมฮะมันไม่ใช่น้อยยนะครับผมบางทีเนี่ยเราเล่นแล้วแบบโอ้โหกดเพลินอ่ะผมเชื่อหลายท่านเคยเป็นฮะกดเพลินฮะคิดว่าจะแบบจะได้อีกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คำนึงเลยว่า ัวเกมมันไม่ได้แจกเราตลอดมีดูดคืนแน่นอนนะครับผมรับประกันเขาดูดแน่นอน ดูดเครดิตคืนแน่นอน หมายถึงว่าเล่นเอาง่ายคือเสียมีดอกสปินแล้วเสียเกลือเกลือเกลือแน่นอนนะครับช่วงที่แจกเราก็กอบโกยเอานะ ไม่แจกก็ถอนซะหยุดซะโอเคท่านผู้ชมนะรอบนี้เออพอละนะเดี๋ยวมาเจอกันรอบหน้าเป็นเกมอะไรนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการสับตะไคร้จริงๆนะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแล้วกันท่านผู้ชมนะสวัสดีครับ